สวัสดีค่ะนุกนิก ไอหมดค่ะ ตอนนี้อาจจะมีเสียงบ่นจากหลายๆคนว่า iPhone 12 เนี่ยแบตใช้ได้ไม่ถึงวัน แบตหมดไวจังเลย คลิปนี้นุกนิกมี 12 วิธีการตั้งค่า เพื่อให้ iPhone 12 ของเราเนี่ยประหยัดแบตมาฝากค่ะสำหรับใครที่ใช้ iPhone รุ่นอื่นๆอยู่ ก็สามารถนำวิธีนี้ไปปรับใช้ได้นะคะ ที่1เลยนะคะ เราต้องวิเคราะห์แบตเตอรี่และการใช้งานหน้าจอของตัวเองก่อนนะคะจะดูยังไงนั้นก็เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะ และเลือกแบตเตอรี่ค่ะ มันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเราชาร์จแบตไปครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ชาร์จไปกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วด้านล่างก็จะบอกว่า ในแต่ละวันเนี่ยเราใช้แบตเตอรี่ไปกับแอปไหน เยอะที่สุดนะคะแล้วพอเราดูแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ลดการใช้งานแอปต่างๆ เพื่อให้แบตเตอรี่ของเราอยู่ได้นานขึ้นค่ะ ข้อที่ 2 นะคะ เราต้องเข้าใจการชาร์จแบตเตอรี่ก่อน อย่างแรกเลยอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า10%ค่ะเพราะเมื่อมันต่ำกว่า 10%เนี่ยจะทำให้เกิดการเล่นการชาร์จ ขึ้นนะคะทำให้การชาร์จทำงานหนักมากเกินไป และข้อที่ 2 ที่สำคัญก็คือ อย่าลืมเปิดการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ค่ะ ส่วนวิธีการเช็คนะคะว่าเราเปิดการใช้งานการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ไว้หรือเปล่าแค่เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะ จากนั้นเลื่อนลงมา เข้าไปที่แบตเตอรี่นะคะ แตะตรงสุขภาพแบตเตอรี่ค่ะ และการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่อันนี้ปิดอยู่นะคะ ถ้าอยากจะใช้ก็เปิดไว้เลยค่ะ ในการถนอมอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ iPhone เนี่ย จะเรียนรู้เกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่รายวันของเรา เพื่อหยุดการชาร์จเมื่อยังมีแบตเตอรี่เกิน 80%จนถึงเวลาที่เราต้องใช้เครื่องนั่นเองค่ะ ข้อที่ 3 นะคะ คือเราไม่ควรเล่นไปชาร์จไปค่ะ เราไม่ควรเล่นเกม หรือว่าดูซีรีส์ไปพร้อมๆ กับการชาร์จแบตนะคะ เพราะถ้าเครื่องร้อนเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการใช้งานแบตเตอรี่ของเราด้วยค่ะ ข้อ4นะคะ คือเราไม่ควรใช้วิดเจ็ตเยอะเกินไปค่ะ การใช้วิดเจ็ตเยอะเนี่ยจะเกิดการดึงข้อมูลเยอะ หมายถึงการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ค่ะ นุงนิ้งแนะนำให้ใช้แค่วิดเจ็ตที่เราต้องการจะใช้จริงๆ ก็พอค่ะ ข้อที่5นะคะ ให้เราใช้ 5G เมื่อจำเป็นต้องใช้เท่านั้น ตอนนี้หลายๆคนอาจจะบ่นมาแล้วว่า พอเปิด 5G ใน iPhone 12 แล้วเนี่ยแบตไหลไวมากเลย นุกนิกแนะนำให้เปิดใช้งาน 5G แบบออโต้แทนค่ะ วิธีการตั้งค่านะคะ ให้เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะ จากนั้นแตะตรงเซลลูล่าตัวเลือกข้อมูลเซลลูล่าค่ะ เสียงและข้อมูลทีนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะคะ ตรงนี้เลือกเป็น 5G อัตโนมัติค่ะ ข้อที่ 6 นะคะ คือการเปิดใช้โหมดประหยัดพลังงานค่ะ ซึ่งข้อนี้เนี่ยหลายๆ คนอาจจะทำเป็นกันอยู่แล้วสำหรับใครที่อยากจะเปิดใช้โหมดประหยัดพลังงานนะคะแค่เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะ เข้าไปที่แบตเตอรี่ค่ะ และเปิดตรงนี้ค่ะ เรียบร้อย ซึ่งถ้าเราเปิดหมดประหยัดพลังงานไว้แล้วเนี่ย สังเกตที่แบตเตอรี่มุมขวาด้านบนนะคะ จะกลายเป็นสีเหลืองค่ะ ข้อที่ 7นะคะ นุกนิกแนะนำให้ปิดการดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลังค่ะ การดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลังตลอดเวลาเนี่ย จะทำให้เราสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ของเรานั่นเอง ส่วนการตั้งค่านะคะ เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะ จากนั้นเป็นทั่วไป และ แต่ตรงนี้ ค่ะ ดึงข้อมูลแอปจากเบื้องหลัง ทีนี้เริ่มแรกเนี่ยมันก็จะเปิดให้เราอยู่แล้วค่ะ เราสามารถเลือกปิดแต่ละแอปได้นะคะ หรือว่าอยากจะปิดทั้งหมดก็ได้ค่ะสำหรับใครที่ยังอยากจะเปิดไว้อยู่นะคะ ก็แนะนำให้เลือกเปิดแบบ Wi-Fi ค่ะคือจะดึงข้อมูลผ่าน Wi-Fi เท่านั้นจะได้ไม่เปลือง 4G หรือ 5G ของเราด้วยค่ะ ข้อที่8นะคะนุกนิกแนะนำให้เราปิดบริการตำแหน่งที่ตั้งในแอป ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ไว้ค่ะ บริการตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยจะดึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของเราตลอดเวลาทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่นั่นเองค่ะ ส่วนการตั้งค่านั้นค่ะ เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะ เลื่อนลงมาแตะที่ความเป็นส่วนตัว แตะตรงบริการตำแหน่งที่ตั้งค่ะ แล้วเราก็เลือกปิดได้ตามต้องการเลย ข้อที่9นะคะนุกนิงแนะนำให้ปิดเสียงและปิดการสั่นจากการแจ้งเตือนไว้นะคะ เวลาที่มีแจ้งเตือนเข้ามาเนี่ย iPhone ของเราก็จะส่งเสียงแจ้งเตือน หรือว่าสั่นงืดๆนะคะ ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ค่ะ ส่วนวิธีปิดเสียงก็ง่ายๆค่ะ ให้ดันปุ่มเปิดปิดเสียงลงมากลายเป็นโหมดเงียบค่ะ ส่วนวิธีการปิดการสั่นนะคะ ให้เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะ จากนั้นเลือกเสียงและการสั่นตรงนี้ แล้วก็ปิดไว้เลยทั้ง 2 อัน หรือว่าบางคนอาจจะอยากปิดแค่อันเดียวก็ได้ค่ะ ตามความสะดวกเลย ข้อที่ 10 นะคะ นุ้งมิกแนะนำให้เราเปิดใช้ดาร์กโหมดอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นไปได้ค่ะ เนื่องจากจอ OLED ใน iPhone 12 เนี่ยไม่ต้องการพลังงานในการผลิตเม็ดพิกเซลสีดำ ดังนั้นถ้าเราเปิดดาร์กโหมดไว้ตลอดเนี่ยก็จะช่วยให้เราประหยัดแบตเตอรี่ได้ไปอีกทางนึงค่ะ ส่วนวิธีการเปิดดาร์กโหมดเนี่ยก็ให้เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะ จากนั้นเลื่อนลงมานิดนึง แตะตรงที่จอภาพและความสว่างค่ะ แล้วเปลี่ยนมาใช้ Dark Mode ข้อที่ 11 นะคะ คือการปิดการ ผักข้อมูลในเมลค่ะ การผักข้อมูลในเมลเนี่ยจะเกิดการดึงข้อมูลจากอีเมลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจะเป็นการสิ้นเปลือง Data และเป็นการเปลืองแบตเตอรี่อีกด้วยค่ะ ส่วนวิธีการตั้งค่านะคะ ให้เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะ เข้าไปที่เมล แต่ตรงบัญชีค่ะ จากนั้นแตะตรงดึงข้อมูลใหม่นะคะ ให้เราปิดตรงนี้ไปเลย หรือจะตั้งค่าเองนะคะกำหนดเองก็ได้หรือว่าจะให้มันผักทุกชั่วโมงก็ได้ค่ะ ข้อ 12 นะคะ ให้ใช้ AirPlay ให้เป็นประโยชน์ค่ะ ใครที่ชอบดูซีรีส์แบบยิงยาวหลายๆ ตอนเนี่ยอาจจะต้องใช้การสะท้อนภาพผ่าน AirPlay ไปยังสมาร์ททีวีของเราแทนนะคะ เพื่อเป็นการลดการใช้หน้าจอของ iPhone ของเรานั่นเอง หากสมาร์ททีวีของเรามีแอปที่ใช้ดูหนังเช่น Netflix อยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำให้เปิดจากตัวทีวีเลย จะดีกว่าค่ะนอกเหนือจากวิธีที่นุกนิกได้บอกไปนะคะ ก็ยังมีวิธีอื่นๆ เช่นการเปิดโหมดเครื่องบินในตอนที่แบตเตอรี่ของเราเหลือน้อยมากๆค่ะ ซึ่งวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีประหยัดแบตเตอรี่อีกทางหนึ่งค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น 12 วิธีประหยัดแบตเตอรี่ iPhone 12 ของเรา เพื่อที่จะให้เราใช้ iPhone ระหว่างวันได้ยาวนานขึ้นสำหรับใครที่ติดโทรศัพท์ ต้องทำงานตลอดเวลาหรือว่าติดโซเชียลต้องเช็คมือถือตลอดเวลาเนี่ยนุกนิกก็แนะนำให้พก power bank ไว้นะคะจะได้อุ่นใจแล้วก็เวลาที่แบตเราจะหมดเนี่ยก็จะได้เอาขึ้นมาชาร์จได้ค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้งาน iPhone 12 อยู่หรือว่าใช้งาน iPhone รุ่นอื่นๆ แต่อยากหาวิธีประหยัดแบตเตอรี่ คลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนนะคะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะ สวัสดีค่ะ